สวัสดีครับ อ่า สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับ วันนี้มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า TJOCR นะครับ ซึ่งเป็นเกมใหม่นะครับ ซึ่งก็มีคนแคสเยอะนะครับ แล้วก็ผมก็จะมาแคสเกมนี้ด้วยนะครับ ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยครับ ก็สำหรับบอกเลยว่า ใคร ๆ ที่เข้ามาดูคลิปของผมครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ อันนี้ผมไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเกมนี้มาเยอะแล้วนะครับ แล้วก็รู้ว่ากดอะไรเป็นอะไรนะครับ สิ่งของจะอยู่ หรือมันจะเลืองแสงนะฮะแต่ว่าอยู่เนี่ยมันยังแน่มันยังแน่นอนไม่ได้ครับ แต่ที่ผมก็เพิ่งเล่นนะยังไม่มีเซฟเก่าเลยครับ ก็เลยคิดว่าจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะโอเคคือผมแค่ไปดู วิธีการเก็บของอะไรพวกนี้นิดหน่อยเองครับ โอเค มาแล้ว f i r s t for ignite freddy ครับ เจอ freddy แน่นอน โอเคโหมืดมาก ตัวเราก็ไม่มีกดอันนี้คือฉายไฟฉายนะครับ ทันไหม สามชิ้นแบบมืดมากมืดมาก โอ้เจออีกแล้วครับ โอ้ เบลแล้วอ่ะ โอ้ยโอ้ยเด็ด แล้วเดินกลับครับ มีไม้ตรงนี้ก็มาว่ะทางนั้นเราอ้อมไปนได้ยินเสียงีเท้าแล้วครับ โอ้ เดี๋ยวนไเลย จับสแกน จับสแกนกันอยู่ใกล้เลย โอเค มันจะรอดแล้วล่ะ ียมเจียวจริงๆ นั่นมันเป็นดีนะครับ จะหาทันไหมเนี่ยของเนี่ย จะได้เริ่มใหม่ครับ แล้วเริ่มใหม่ คือก็ต้องหาของห้าชิ้นนะฮะ โอเค คราวนี้เราไม่เปิดไฟนะครับ โอ้ ไฟฉายมาแล้ว ไฟฉายมาแล้วตอนนี้ไม่มีนะครับ ที่สองโอเคอย่าปใจเอกนะ มืดอะมืดมาก หาเจอไหมเนี่ยอุ้ยชิ้นที่สามคือต้องวิ่งตลอดอะว่า ชิ้นที่สามอุ้ยชิ้นที่สี่ ชิ้นเดียวโอ้ โอ้ไม่เอาอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดกล้องติดกล้องชอเดินติดตอนจุดนี้ชอบเดินติดเฮ้ยเฮ้ยอะไรสีแดง โอ้โห โอ้ยไม่มีเวลาดูกีบอร์ดนีนะครับ เอ้า นั่นไงของชิ้นสุดท้าย เก็บแล้วก็ยังไม่ชนะนะครับหรือชนะแล้ววะลองสิเจนเฟลแล้วอะั้นก็ต้องหาเฟนดี้ให้ตายโอ้โหจำสแกร์กัน เจอกันหัวมุมประตู Okay. That's something. เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงตีเท้าไปทางนี้ทำไม เหมือนมันหลอกเลยอ่ะอโอ้ ต้องหาของมายนเอาไม่ใหญ่เอา หเมื่อกี้ตกใจจริงๆอ่ะ แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะ โอ้โหโอ้มืดมากเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไร เรือแสง แรก เฮ้ย ขออีกชิ้นขออีกชิ้นได้ไหมเล่นทันทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือไม่โอ้อีมีดีเฟสเดินวนอีกโอ้ ได้ครับ แต่เวลาไม่ทัน ตอนนี้หัวใจยัง โอ้โห ยังเต้นไม่หยุดเลยกับฟ็อกซี่ ไม่มีตัดหน้าเลยมา กดชิปค้างเลยเนี่ย คือรู้ว่าเกมนี้มันวิ่งไม่ถึ ถ้าถ้าเดินจะไปใกล้ไปดิีเจอเลยนะครับ แต่คราวนี้ผมจะปิดคลิปละหาของเจอหมดแล้วเร็วพี่มี เห็นไฟฉายมาจากไกลหมี เร็ว โอ้โอเค โอ้ เคครับ ก็วันนี้ก็จบไปแล้วครับเฟรดดี้จบแล้วนะครับ ก็เหลือบอนมี่ชิก้า แล้วก็ฟ็อกซี่ตัวปวดของเรานะครับซึ่งตกใจครับตกใจมากนะครับกับการวิ่งกกตนะครับก็